Johan Masa Alem Anel Sagi Gai Thank you. เมนอเมนนัสเซลวายภาษนกำมาตัวไอ้จงินะลาตัวไอ้จงินะนาวเตนะทางพิยาหิมันินะนาวปังเต็งเข้มเปตัวปันทุปังพิยาสักเห็นละไอ้หิลเสียเสียมาเตตัวปันจะสักเสียมเสียมตาเห็นสันนิสกุลไปตดอหิ้มันินะตัวปันนะทุปังพิอาหนาดิ่งแหลกปากตัวนาตัวมันจะคุณเป็นนาตัวนาวปังเตเอเสียเสียมาเตปากตัวนี้เลยอามาเอาขาแค่นี้ตัวปันทุปังพิยาสักตาเห็นตัวนะ ปัียานาดิงงนะโมปัียานาดิงงนะอีเขนเขียดสุมเลไปเตนักเกมุลละนักเกมุลละนักคุสุงะนั่นนะนั่นนักเกมพอดุลละตัวไม่ได้วินา ทุจักสักนาขัดโมองเกนนัวมีนา ทุจักสักนาเป็นตัวองไปดิงกาลสนีนีเป็นโฮมเซลหิดิงโมโฮมเซลหิดิ้งนี่นะอีเวงเต็กปนาโฮมเซลก่คอมคอมดิ้งจิตัวองทุทุจักสักนาองในนัวมิง ตัวคิดเสียงกินะตัวองไปดิงกาฟรายเดย์นี่มอฟรายเดย์นี่เป็นฟรายเดย์นี่อะมอไปดิงกินะสัตว์เดย์ซันเดย์อะบังเลโกสเปลมิชมิชชั่นชั่วอาจีนะมอเบทเทิลมิชชั่นชั่วจีโซเพรเทิลมิชชั่นชั่ว อจินาเอเลนตาอาอาเซียสอมเลียนอจิเตแขียงะแต่ตะการตินดันนี่นี่สูงไปดิ้งกะหิมันนี่นะตัวทรงทุงเงนานงพองนาดิงูเด่นเชียงจะองเกนนิถวานเงินมอแต่เต็งทุจักสักนาตมโนขัดองเนนวามีนะตุนานูเตตรงปนาทุจักสักนาขัดง่ายปักนี้นะตัวคิดเสียงอินะตัวปาอดีตไอเข็นเขียดสุมเละไปเตโตตัวปานดับอยากอยากนาในนี่มอนูเตอีเว์ไปคุดเป็นนาตมวักเสียเสียนี่มอ